ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ยกระดับการผลิตพิชิตโรค ด้วยเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง SLCMV สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่ ซึ่งสาเหตุหลักคือการนำท่อนพันธุ์จากต้นเป็นโรค ไปปลูกขยายต่อครับ การตรวจคัดกรองโรคใบด่างมันสำปะหลังในทุกขั้นตอนการผลิตและเพาะปลูกจะช่วยลดความเสี่ยงและตัดวงจรการระบาดของโรค ช่วยให้เกษตรกรมีท่อนพันธุ์สะอาดใช้ ผลผลิตที่ได้ก็ดีขึ้นด้วยค่ะ นักวิจัย สวทช พัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังชนิด SLCMV ด้วยเทคนิคอีไลซาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่าง มันสำปะหลัง ให้แก่เครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค นอกจากนี้ยังได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วสตริปเทสที่เกษตรกรนำไปใช้ตรวจในภาคสนามเองได้ โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ หรือเครื่องมือช่วยอ่านผล มีความแม่นยำความเฉพาะ เจาะจง แต่ใช้เวลา 15 นาทีก็รู้ผล ปัจจุบันได้ผลิตต้นแบบชุดตรวจสตริปเทสและจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เครือข่ายเพื่อนำไปใช้งานจริงแล้ว วิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน